ในหัวข้อที่ 2 นี้นะคะ เราจะไปดูรูปแบบและวิธีการจัดซื้อสินค้ากันค่ะ ค่ะ เราเริ่มด้วยงานที่ 1 ของการจัดซื้อนะคะ ก็คือการจัดการข้อมูลผู้จำหน่าย อันนี้นะคะจะเป็นการเก็บประวัติของผู้จำหน่ายไว้ในฐานข้อมูลนะคะ เช่น การให้รหัสผู้จำหน่าย ชื่อผู้จำหน่าย ที่อยู่ ผู้ติดต่อ ข้อตกลงในการซื้อขายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้จำหน่ายนั้นนะคะ ประวัติการสั่งซื้อในอดีต คุณภาพและบริการที่ผู้จำหน่ายให้บริการกับธุรกิจ ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญที่จะใช้ในกระบวนการจัดซื้อต่อไปค่ะ ค่ะ ในขั้นตอนต่อไปนะคะ เมื่อเรามีประวัติผู้จำหน่ายที่ที่ดีเพียงพอแล้วนะคะ เมื่อมีการจัดซื้อจะเข้าสู่กระบวนการของการเลือกผู้จำหน่ายที่เหมาะสมค่ะ ซึ่งผู้จำหน่ายที่เหมาะสมในที่นี้หมายถึงผู้จำหน่ายที่มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือ และเป็นผู้ที่ให้ข้อเสนอที่ดีที่สุดในการจัดซื้อครั้งนั้นค่ะ ค่ะรูปแบบที่1ของการจัดซื้อนะคะเป็นการจัดซื้อแบบทั่วไปด้วยเงินสดเหมาะสำหรับการซื้อวัสดุหรือบริการที่มีมูลค่าไม่มากนัก ซึ่งกิจการมักจะใช้รูปแบบการจัดซื้อแบบนี้ กับระบบเงินสดย่อย หรือการซื้อในวงเงินที่ไม่มาก หรือปริมาณที่น้อยๆ เพื่อใช้ในงานเร่งด่วนเท่านั้นค่ะ การเลือกผู้จำหน่ายในการจัดซื้อแบบทั่วไปเงินสดนี้นะคะ พนักงานจัดซื้อจะนำเงินสดย่อยไปซื้อสินค้าจากร้านค้าทั่วไปที่สะดวกเช่น อยู่ในระยะทางที่ใกล้กับธุรกิจ หรือจอดรถได้สะดวกนะคะ และขอให้ออกใบเสร็จในการซื้อสินค้าในนามของกิจการ เพื่อมาประกอบการคืนเงินสดย่อยที่ยืมมาค่ะ จะเห็นได้ว่าการจัดซื้อแบบนี้มีความรวดเร็วได้สินค้าหรือบริการมาใช้งานได้ทันเวลานะคะ แต่ราคาอาจจะแพงกว่าความเป็นจริง เพราะไม่มีการสืบราคา หรือไม่ได้มีการเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดของกิจการ กิจการจึงไม่ควรใช้การจัดซื้อรูปแบบนี้บ่อยนัก และควรจะใช้เมื่อมีความจำเป็นจริง ๆ เท่านั้นนะคะ รูปแบบการจัดซื้อที่จะกล่าวต่อไปนี้นะคะ จะเป็นการจัดซื้อที่มีขั้นตอนที่ซับซ้อนขึ้นกว่าการจัดซื้อทั่วไปด้วยเงินสดที่กล่าวไปแล้วค่ะ โดยกิจกรรมของการจัดซื้อจะถูกออกแบ่งเป็น 3 กิจกรรมนะคะ ได้แก่การระบุความต้องการของสินค้าหรือบริการที่ต้องการจัดซื้อ 2. การเลือกผู้จำหน่ายที่เหมาะสม และ 3. การจัดทำใบสั่งซื้อ เพื่อแจ้งให้กับผู้จำหน่ายได้ทราบค่ะ ในขั้นตอนการระบุความต้องการของสิ่งของหรือบริการในกิจการนะคะ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อหน่วยงานต่างๆ ในกิจการมีความต้องการสิ่งของหรือบริการมาใช้ในการดำเนินงาน อย่างที่เราเคยยกตัวอย่างไปแล้วนะคะ เช่น ฝ่ายผลิตต้องการวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าสำเร็จรูป ฝ่ายบัญชีต้องการโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีใหม่ เพื่อใช้ในการทำบัญชี ฝ่ายคลังสินค้า พบว่าสินค้าสำเร็จรูปบางรายการมียอดที่คงเหลือ ต่ำกว่าที่กำหนดไว้นะคะ ตัวอย่างเหล่านี้เป็นที่มาของความต้องการสิ่งของและบริการทางธุรกิจค่ะ หน่วยงานที่มีความต้องการนะคะ มีหน้าที่ที่จะต้องจัดทำใบขอซื้อ หรือ purchase requisition นะคะ เพื่อใช้ในการตรวจสอบงบประมาณว่ามีเงินพอที่จะซื้อหรือไม่ เมื่อผ่านการอนุมัติแล้วนะคะ รายการใบขอซื้อดังกล่าว จะถูกส่งไปที่ฝ่ายจัดซื้อ เพื่อดำเนินการต่อไปค่ะ เมื่อฝ่ายจัดซื้อได้รับใบขอซื้อจากหน่วยงานที่ต้องการสิ่งของ หรือบริการแล้วนะคะ ฝ่ายจัดซื้อจะมีหน้าที่หลักๆ 2 หน้าที่ในการจัดซื้อ ก็คือการเลือกผู้จำหน่ายที่เหมาะสม ในการเลือกผู้จำหน่ายนั้นนะคะ ฝ่ายจัดซื้อสามารถจัดการได้หลายรูปแบบค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกผู้จำหน่ายจากประวัติการซื้อครั้งก่อน ซึ่งก็เป็นการเปิดใบสั่งซื้อครั้งก่อน แล้วเลือกผู้จำหน่ายรายเดิมนั่นเองนะคะ หรือเป็นการเลือกผู้จำหน่ายจากการสืบราคา โดยการสอบถามราคาผ่านทางโทรศัพท์ หรือการเข้าพบของพนักงานขายจากผู้จำหน่ายจำนวนหนึ่งก่อนที่จะเลือกผู้จำหน่ายที่ให้ราคาที่เหมาะสมนะคะ หรือการเลือกผู้จำหน่ายด้วยวิธีการประกาศหาข้อเสนอจากผู้จำหน่าย และการเลือกผู้จำหน่ายผ่านการประมูลราคาค่ะ ซึ่งต่อไปนี้นะคะ จะขอยกตัวอย่าง การเลือกผู้จำหน่ายด้วยวิธีการประกาศหาข้อเสนอจากผู้จำหน่าย และการเลือกผู้จำหน่ายผ่านการประมูลราคาเป็นหลักค่ะ ในวิธีประกาศหาข้อเสนอจากผู้จำหน่ายนี้นะคะ ฝ่ายจัดซื้อมักจะใช้กับการจัดซื้อที่กิจการไม่ทราบ หรือไม่แน่ใจในความต้องการที่แน่นอนในการซื้อสินค้านั้นๆค่ะ หรือไม่แน่ใจว่ามีผู้จำหน่ายรายใดบ้างที่สามารถเป็นผู้จำหน่ายสินของหรือบริการนั้นให้กับเราได้นะคะ กระบวนการในการจัดซื้อผ่านวิธีการประกาศหาข้อเสนอจากผู้จำหน่าย กิจการจะต้องทำการออกเอกสารที่ชื่อว่าใบขอให้เสนอราคา หรือที่เราเรียกว่า request for quotation RFQ นะคะ หรือใบขอเสนอ ขอให้เสนอข้อมูล Request for Proposal RFP ค่ะ เอกสารทั้งสองฉบับนี้หรือฉบับใดฉบับหนึ่งนะคะ จะถูกประกาศออกไปในกลุ่มผู้จำหน่ายที่กิจการคาดว่าจะมีความสามารถในการเป็นผู้จำหน่ายได้ค่ะ และกิจการก็ต้องรอจนกว่าจะมีข้อเสนอต่างๆ มาให้พิจารณานะคะ ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาสักเล็กน้อย กว่าที่จะได้ข้อเสนอต่างๆ มาเพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณาค่ะ ข้อมูลที่ได้จากกระบวนการนี้หลังจากที่มีการพิจารณาแล้วนะคะ ก็คือเราจะทราบว่าผู้จำหน่ายรายใด ที่สามารถที่จะขายสินค้าให้กับเราได้ และก็สามารถที่จะรู้ว่า ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งของหรือบริการที่จะซื้อนั้น มีข้อมูลเป็นอย่างไรค่ะ ซึ่งเราจะเอาไปใช้ประกอบในการทำใบสั่งซื้อต่อไปนะคะ ต่อมานะคะ เรามาดูวิธีการจัดซื้อด้วยวิธีการประมูลราคากันบ้างค่ะ การจัดซื้อด้วยวิธีการประมูลราคานั้นนะคะ จะใช้ในกรณีที่ผู้ซื้อหรือกิจการนะคะ มีข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติและคุณลักษณะของสินค้าที่ต้องการอย่างชัดเจน แต่กิจการต้องการข้อเสนอที่ดีที่สุดที่สามารถหาได้นะคะ หรือมีข้อเสนอพิเศษต่างๆ ที่ต้องการที่จะเรียกร้องจากผู้จำหน่ายค่ะ ก็เลยจะมีการเปิดประมูลขึ้นมา โดยกระบวนการในการประมูลราคานะคะ จะเริ่มจากการที่กิจการประกาศให้สาธารณชนได้ทราบว่า กิจการมีความต้องการซื้อสินค้า ผ่านการประมูลราคา กิจการอาจจะมีการขายเอกสารการประมูลราคานะคะ ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นส่วนงานรัฐบาลที่จะมีการขายเอกสารพวกนี้ เมื่อผู้จำหน่ายมีความสนใจที่จะเข้าร่วมประมูลนะคะ ก็จะมีการซื้อเอกสารประมูลราคาไป เพื่อทำการจัดทำข้อมูลในเอกสารค่ะ เพื่อยื่นเอกสารมูลราคาให้กับกิจการได้ทำการพิจารณานะคะ กิจการจะมีหน้าที่ในการเปิดซองประมูลราคาเพื่อเปิดเผยว่าผู้จำหน่ายแต่ละคน มีข้อเสนออย่างไรบ้างให้กับกิจการนะคะ และสุดท้ายก็จะมีการประกาศผู้ชนะในการประมูลครั้งนั้น เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการทำสัญญา แล้วก็กระบวนการเหล่านี้เนี่ยนะคะ ก็จัดทำขึ้นมาเพื่อค้นหาและเลือกผู้จำหน่ายที่มีความเหมาะสม และให้ข้อเสนอที่ดีที่สุดในการจัดซื้อครั้งนั้นๆค่ะ ส่วนสุดท้ายนะคะ เรามาดูหน้าที่ของฝ่ายจัดซื้อ ในเรื่องของการจัดทำเอกสารประกอบการจัดซื้อค่ะ เอกสารประกอบการจัดซื้อนั้นนั่นนะคะ มีความหลากหลายพอสมควรขึ้นอยู่กับวิธีการเลือกผู้จำหน่ายและการจัดซื้อที่กิจการกำหนดค่ะ ไม่ว่าจะเป็นใบขอข้อมูลสินค้าหรือบริการ ซึ่งเป็นเอกสารที่ใช้ในการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า หรือบริการจากผู้จำหน่าย เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ และการจัดทำใบสั่งซื้อนะคะ ใบประกาศหาข้อเสนอจากผู้จำหน่าย หรือ request for quotation ที่กล่าวไปแล้วค่ะ FQ นี้นะคะเป็นเอกสารที่ใช้ในการค้นหาผู้จำหน่าย โดยฝ่ายจัดซื้อจะทำเอกสารดังกล่าว เพื่อแสดงรายละเอียดของสินค้าและบริการที่กิจการต้องการ ส่งไปยังผู้จำหน่ายที่ที่กิจการสนใจ เพื่อให้เสนอข้อให้เสนอราคามาให้กิจการตัดสินใจนะคะ ใบขอให้เสนอข้อมูลหรือ Request for Proposal RFQ เป็นเอกสารที่ขอให้ผู้จำหน่าย นำเสนอคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการที่ผู้จำหน่ายมี เพื่อให้กิจการประกอบการตัดสินใจค่ะ และสุดท้ายนะคะ ใบสั่งซื้อซึ่งเป็นเอกสารหลักฐานในการสั่งซื้อสินค้ากับผู้จำหน่าย โดยรายละเอียดหลักๆของใบสั่งซื้อก็จะประกอบด้วยชื่อของผู้จำหน่าย สินค้าที่กิจการสั่งซื้อจำนวน ราคา เงื่อนไขทางด้านเวลาในการจัดส่ง สถานที่และวิธีการจัดส่งสินค้าค่ะ จากที่ได้เรียนรู้มาทั้งหมดในหัวข้อนี้นะคะ เรื่องรูปแบบและวิธีการจัดซื้อสินค้า หวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจนะคะ และติดตามกันต่อไปในหัวข้อที่ 3 ค่ะ